ทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญปัญญาปารมี ตั้งใจที่จะใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาสังคม ช่วยให้เพื่อนมนุษย์พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน มโหสถชาดก ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุตกะนิกายชาดก มหานิบาตและอัตตกถามหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องมโหสถนั้น พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร อารามของท่านอนาถบินดิกะเศรษฐี วันหนึ่งหมู่พระภิกษุออกจากสถานที่สำหรับทำสมาธิ มานั่งประชุมกันในอาคารสำหรับแสดงธรรม ต่างพูดคุยสนทนาสรรเสริญ พระปัญญาปรมีของพระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้ามีพระปัญญามาก มีพระปัญญากว้างขวางหมดจด ลุ่มลึก ประดุดแผ่นดิน มีพระปัญญาแหลมคมฉับไว สามารถแก้คำที่ผู้อื่นกล่าวคัดค้านคำสอนได้อย่างเบ็ดเสร็จทรงทรมานเหล่าพราหมณ์ มีกูตะทันตพราหมณ์เป็นต้น นักบวชปริพาชก มีสัพพยปริพาชกเป็นต้น เหล่ายักษ์มีอารวกะยักษ์เป็นต้น เหล่าเทวดา มีท้าวสกะเทวราชเป็นต้น เหล่าพรหมมีพระกาพรหมเป็นต้น และเหล่าโจรมีองคุลิมานโจรเป็นต้น ด้วยพระปัญญานุภาพของพระองค์ ทรงทำให้เขาเหล่านั้นสิ้นพยศให้ได้รับการบรรพชา และให้บรรลุมรรคผล พระบรมศาสดามีพระปัญญายิ่งใหญ่เช่นนี้ ขณะนั้น พระบรมศาสดา เสด็จออกจากพระคันธกุฎีตรัสถามเรื่องที่ภิกษุสนทนาค้างไว้ เมื่อพระภิกษุเหล่านั้น กราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสต่อไปว่า ภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในการนี้เท่านั้น ที่ตถาคตมีปัญญา แม้ในอดีตชาติ เมื่อยานยังไม่แก่กล้า ยังบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุพระโพธิญาณอยู่ ก็เป็นผู้มีปัญญาเช่นกัน จึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ ให้หมู่พระภิกษุสงฆ์ฟังบุพนิมิตในอดีตการ มีพระราชาพระนามว่าวิเทหะ เสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลานครแคว้นวิเทหะ พระองค์มีบัณฑิตคู่พระไทย เป็นคณะมนตรีประจำราชสำนักอยู่สี่คน คอยถวายคำปรึกษาว่าราชการแผ่นดินคือ เสนกะ ปุกุสะ กามินทะและเทวินทะ วันที่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิ พระเจ้าวิเทหราช ทรงสุบินในเวลาใกล้รุ่งว่า เกิดเปลวเพลิงสูงใหญ่ประมาณเท่ากำแพงพระนครหอมลุกไหม้ขึ้น ที่มุมสนามหลวงทั้งสี่มุม ท่ามกลางกองเพลิงใหญ่ทั้งสี่กองนั้น ได้เกิดเพลิงน้อยขึ้นกองหนึ่ง แสงเท่าหิ่งห้อย แล้วค่อยๆโหมลุกไหม้โชดช่วง กลบแสงเพลิงทั้งสี่กองนั้น สว่างเจิดจ้า ทั่วจักรวาล แต่ไม่มีสะเก็ดไฟ แม้เท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดตกลงในพื้นดินเกิดอันตรายแก่ใครๆทั้งโลกมนุษย์ เทวดา มารและรม ต่างก็นำเครื่องบูชาต่างๆ มาบูชากองไฟนั้น ฝูงชนเดินไปมาระหว่างเปลวเพลิงนั้น ไม่รู้สึกร้อน พระราชาสะดุ้งตื่น ทรงเกิดความหวาดกลัวจึงเสด็จลุกขึ้นประทับนั่ง ไม่สามารถบรรทมต่อไปได้ ทรงกรุ่นคิดถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นมากมาย จนรุ่งเช้า บัณฑิตทั้งสี่คนมาเฝ้าแต่เช้า ทูลถามถึงการบรรทมของพระองค์ว่า หลับสบายดีหรือไม่พระราชาจึงตัดบอกให้ทราบถึงพระสบินอันเป็นเหตุให้พระองค์ไม่สามารถหลับลงได้ เสนกบัณฑิตทูลว่า พระสบินนั้นเป็นมงคลนิมิต ที่จะให้พระเกียรติยศของพระองค์แผ่ไปสารไปทั่วทุกสารทิศ เนื่องจากบัณฑิตคนที่ห้าจะเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระองค์ บทบังรัศมีบัณฑิตทั้งหมด ส่วนบัณฑิตคนที่ห้าเหมือนกองเพลิงที่เกิดขึ้นใหม่ โลกนี้ตลอดจนเทวโลกไม่มีใครมีปัญญาเสมอบัณฑิตนั้น พระเจ้าวิเทหราช ตรัสถามถึงที่อยู่ของบัณฑิตนั้น เสนกบัณฑิตทูลพยากรณ์เหมือนตาเห็นว่า เขาเพิ่งจะคลอดจากครันมันดาในวันนี้ ตั้งแต่นั้น พระราชาก็ทรงระลึกถึงคำพูดของเสนกบัณฑิตตลอดมา